ท้าความไปตั้งแต่ปีห้าสามครับก่อนน้ำท่วมตอนนั้นก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับ ครับก็ต้องบอกว่าสถานที่ที่เจอเนี่ย เป็นหอพักนักศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งแถวปทุมครับ ครับ ก็คือ ตอนนั้นก็คือว่าต้องบอกว่ามันมันนานนะช่วงนั้นก็คือว่า ตามหอพักต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นนักศึกษาทนั้นเลยที่ว่ามามาอยู่ แล้วก็ พวกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เป็นแบรนด์ดังๆต่างๆในปัจจุบันก็ยังไม่ได้เข้าถึงเลยฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นของในส่วนของลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นเป็นเป็นเป็นลูกลูกพี่ครับเป็นเป็นพี่ชายเนี่ยเขาไปพูดส่วนกับเพื่อนแล้วก็ทำเป็นเกี่ยวกับ อ่า เป็นกลุ่มบริษัทแล้วก็ให้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนหอพักแล้วก็อะไรแบบนี้เลยทีนี้เนี่ย ทุกๆหอพักในละแวกนั้นด้านด้านใต้หอพักเนี่ยก็จะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตนะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วแล้วแล้วผมเองเนี่ย ก็มีโอกาสไปเป็นผู้จัดการที่ร้านสาขาหนึ่งตรงนั้นอืมครับครับครับก็หอพักอันนี้ก็เป็นหอพักที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แหละก็ปกติไม่มีอะไรในร้านหนึ่งก็เล่นเกมอะไรกันปกติครับนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เล่นเกมเนี่ยต้องบอกก่อนผมมามาแล้วดูแลร้านอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ ได้รับอยู่ในช่วงกะดึกก็คือกะกลางคืนมันจะเป็นแบบพวกที่เป็นแบบกวนๆ แกงๆเราเท่านั้นครับ อ่าเกมที่เล่นกันก็เป็นเกมพวกสมัยก่อนแล้วครับเอภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหลือพวกนักศึกษาเขาก็เล่นกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ย เวลาเข้าห้องน้ำแต่มันจะที่เข้าลำบากก็ต้องไปใช้ในส่วนของตัวตึกที่เราที่ที่ที่เป็นที่บนตึกที่เราอยู่ ที่ร้านเราอยู่ใต้ตึกเขานั่นแหละ ครับตึกนี้ก็มีหลายชั้นมากครับแต่ห้องน้ำเนี่อยู่ชั้นสองและบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัว เพราะว่าอากาศผมนี่มันเป็นกากลางคืนนี่นะส่วนใหญ่เวลาจะเข้าห้องน้ำกันเนี่ยก็จะไปกันแต่คนส่วนครับนะแต่ทีนี้มีวันหนึ่งเขาก็เล่นเกมกันอยู่ เนี่ย ผมไม่ได้เล่นช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืน ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยถ้าผมจำได้ ก็ผมปวดอยากเข้าห้องน้ำอ่ะปวดฉี่อย่างง่ายๆครับ ก็เห็นเขาเล่นกันอยู่ก็ไม่อยากจะรอก็เลยจะจะขึ้นไปคนเดียว ก็เลย เดินออกจากร้านไปล็อกกุญแจเก็บเงินพอนอะไรไปนนะครับ แล้วก็เดินออกไปคนเดียวแล้วก็เข้าไปในฟอน ชั้นหนึ่ง ชั้นแรกก็จะเป็นฟอนก่อน เป็นที่รับลูกค้าอะไรเงี้ยแลแล้วชั้นสอง ชั้นสองนี่ก็จะเป็นตัวเป็นห้องสูง อยากให้จินตนาการภาพตามเป็นห้องสูงกว้างๆเลยนะแล้วก็จะมีโต๊ะ โต๊ะเรียงกันประมาณสิบประตูโต๊ะเก้าอี้เป็นเป็นเป็นชุดๆนะครับวางเรียงกันสิบประตูเป็นสถานที่ที่ไว้ให้สำหรับนักศึกษาเขาติวอะไรกันนะชั้นสองนะซึ่งชั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรนีจะเป็นในส่วนของห้องพักหมดเลยครับอ่าครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ผมก็เริ่มเดินขึ้นไป มันจะเป็นบันไดวนผมขึ้นบันได ผมไม่ได้เลือกใช้ผมเพราะมันอยู่ที่ชั้นสองเองก็เดินแบบรู้สึกแบบชิวๆกระโดดด้วยนะ ผมเดินกระโดดขึ้นบันไดไปนะทีละมันเป็นบันไดวนไปอ่า แล้วผมก็แล้วผมก็มาสุดจนถึงโถงละปึ้งคือโถงให้ต้องบอกว่าบนลติเรองหน้าเข้าโถงมันจะเป็นประตูทางเข้าก็เป็นประตูไม่ได้ใหญ่มาก แล้วถ้าผมเดินไปทางซ้ายหน่อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชายแล้วก็ถัด เป็นห้องน้ำหญิงแหละแต่สิ่งที่ผมเห็นก่อนเลยเนี่ย น่าจะระยะประมาณสักสิบเมตรโดยประมาณ ต้องบอกก่อนว่าชั้นนี้มันมืดค่อนข้างมืดนะครับ เพราะว่าในช่วงที่ถึงเที่ยงคืนอะไรนี้เขาไม่ได้เปิดไฟไว้ จริงๆมันมีไฟครับด้านทางเข้า แต่ไม่น่าเชื่อวันนั้นไฟมันเสีย มันกระพริบกระพริบกระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยครับ แต่ภาพที่เห็นที่ผมเห็นภาพนั้นก็คือ ผมเห็นตะไกลเลย เป็นผู้หญิง ค่อนข้างชัดนะครับเป็นผู้หญิง ยืนยืนหันข้างให้ผมเนี่ย ครับ นะ แล้วเหมือนกับเขาก้มหน้านิดนึงอืม เขาหันด้านด้านทางขวาให้ผม เหมือนกับเขากำลังมองไปที่โต๊ะอยู่ซึ่งผมก็ขนลุกลุกนะ ผมเห็นแวบแรกผมขนลุกก่อนเลยว่าเฮ้ยด้วยบรรยากาศด้วยช่วงเวลามันไม่ควรจะมีอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยไม่ควรจะมีคนมาอยู่ตรงเนี้ย และยิ่งเป็นน้องผู้หญิงด้วย อืม สิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาใส่เสื้อขาวนะครับครับ แล้วเป็นกางเกงเลสีชมพูอ่ากางเกงเสื้อทะเลกางเกงทะเลเงี้ยสีชมพูนะฮะผมก็ตกใจแล้วคือในผมก็คิดแหละ แต่ก็ยังก็ยังไม่อะไรมากมายผมก็ ด้วยความที่เขาเห็น ด้วยด้วยความที่ผมเห็นเขาในในรูปลักษณ์ที่ปกติ ผมก็เลยยังไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวผมก็เลยเดินไปทางซ้ายเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำ ทีนี้ในระหว่างที่ผมเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกเสาต่างๆ อะไรเงี้ยที่ที่กั้นที่เป็นเสาค้ำของโถงเนี่ยมันจะเป็นเสาบาง ผมก็เสาบางแล้วผมก็เดินเข้าห้องน้ำชายอืมอ่านะฮะผมก็เอาพูดง่ายก็ก็คือฉี่นะครับปกติแต่ในระหว่างฉี่นะครับ มันก็ยังสงสัยอยู่ทีนี้ในหัวก็คิดไปเยอะ ผมยังมีแบบเหลียวหันหลังไปมองเลยเพราะผมก็ยังรู้สึกว่าจะเป็นผีหรือเปล่า กลัวว่าเขาจะแวบมาอะไรเงี้ยด้วยความที่เราดูหนังด้วยอะไรด้วย ครับ อ่ะทีนี้ผม ก็ฉีดเสร็จอะไรนะฉีดเสร็จแล้วผมก็ยังไม่อยากออกไป ผมก็คิดว่า ให้ลอยสักนิดนึงอ่ะ ประมาณสักสองสามนาทีเผื่อออกไปแล้วเขาเขาจะไม่อยู่เขาเป็นคนนะเผื่อเขาจะไม่อยู่เขาจะทำอีกบทอื่นอะไรแบบเนี้ย ครับนะครับอ่ะพอถึงเวลาประมาณนั้นผมก็เลย เดินออกไป แต่มันได้ลุ้นตรงที่ว่ามีเสาบางเนี่ยพอผมเดินออกไปแล้วเพื่อที่จะไปทางทางลมมเดินก็เดินเดินเสาบางพยายามมอง พอหลุดออกจากเสาที่บางผมเนี่ยผมเห็นปั๊บผมก็ตกใจเพราะว่า อ่า น้องผู้หญิงนั้นยังยืนเหมือนเดิมท่าเดิมเลยเฮ้ยมันแปลกประหลาดนะ คนมันคงไม่ยืนท่าเดิมแบบนี้นานๆนะฉี่มันไม่ใช่แบบนาทีเดียวแน่ผู้ชายอ่ะ ใช่ เพราะผมเนี่ยผมคิดแล้วว่าถ้าผมออกไปเนี่ยเผื่อเขา่จะไม่อยู่เขาทำอะไรอยู่ แต่ผมออกไปปั๊บโอ้โหเขายืนยืนอยู่ท่าเดิมแล้วผมก็พยายามมองเขาผมก็พยายามมองเขาว่าเขาสิ่งที่เขามองคืออะไรเขาก็มองบนโต๊ะซึ่งบนโต๊ะก็ไม่ได้มีของไม่ได้มีทุกอย่างเฮ้ยนะครับ เนี่ยผมผมก็เลยรู้สึกว่า ผมก็พยายามจะเดินลงหันล่างนี่แหละ ผมหันในช่วงผมหันหลังเนี่ย ระยะระยะทาง ในการลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลนะแต่รู้สึกเหมือนมันนานผมรู้สึกว่าเหมือนมันนานมากระหว่างผมหลังไป แต่ว่าในหัว ผมก็ยันคิดไปด้วยว่า เอาวะช่างแม่งตายจนตายไม่รู้ี่ิี่ริงผมคิดแบบนี้ได้ไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาปรากฏให้ผมเห็นอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นผมก็ยังเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นใช่หรือไม่ใช่แต่บรรยากาศโดยรวมมันโคตรจะไม่น่ามีใครมายืนเลยในที่สำคัญเป็นผู้หญิงผมก็เดินก็ค่เดินลงโอ้โหมันแบบ ไกลเลยแต่รู้สึกว่ามันนานมากช่วงเวลานั้นเดินลงไปเดินลงไปพยายามเดินบนบันไดวนลงไป พอวนลงถึงแสงไฟชั้นล่าง ครับอั้ตอนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกอ้อโล่งโอ้โหแบบตอนแรกตัวมันแบบเกร็งแล้วแบบขนลุกทั้งตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมันเห็นเห็นไปแล้วเห็นถึงชั้นล่างเมื่อไหร่มันโล่งเลยมันรู้สึกเหมือนเหมือนมันหลุดพ้นอารมณ์แบบนี้เลย อืมอ่า แล้วทีนี้ผมก็เข้าไปที่ร้านปกติก็ไม่ได้อะไร แล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังครับ จนมาหลังจากนั้น มาประมาณสองสามวันนะก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่นี่แหละครับ ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วพอดีว่าช่วงนั้นระบบแลนในร้านมันจะขัดข้องอ่า อ่า พอระบบขัดข้องก็มีนักศึกษา ตัวประจำผมเนี่ยเล่นกันอยู่เลยแหละก็ไม่มีอะไรทำ ก็มานั่งรอกนนั่งจับกลุ่มคุยกัน ครับ ไม่มีเรื่องอะไรเล่าคุยไปคุยมา ผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าที่ผมเจอเนี่ยอ่าก่อนที่ผมจะเล่าก็จะมีพี่ของผมนี่แหละเขาก็เป็นนักศึกษาเก่าของที่นี่อยู่แล้วครับนะเขาก็มาทำเกี่ยวกับเขาเป็นช่างด้วยไงเขามาทำมามาทำเน็ตมาทำระบบแลนต่างๆมาแก้ไขอยู่ผมก็เล่าในร้านมันก็เงียบนะมันก็ดังผมก็เล่าประเหตุการณ์ตรงนี้ผมเล่าผมเจอนู่นนี่นั่นไป แล้วผมยังไม่ทันระบุ รูปลักษณ์เลยว่าผมเจอเนี่ย เป็นยังไงแต่จริงบอกว่าเป็นเจอผู้หญิงที่ผมที่ได้ยินอ่ยเขาอยู่ดีก็บอกเลยบอกนิวที่ที่ดิวเจออะเป็นผู้หญิงนะใส่เสื้อสีขาวกางเกงเลนสีชมพูใช่ไหมเอาแล้วแล้วผมตกใจพราะผมยังไม่ทันบอกยังไม่ทันเล่าเรื่องนี้เลยแต่ที่ที่ผมเจอก็คือเป็นเป็นแบบนั้นเลยผมบอกเออใช่พี่เออเนี่ยที่ผมเจออ่ะ เป็นผู้หญิงใส่เสื้อเสื้อยืดสีขาวนะกางเกงเลนสีชมพู เขาบอกเออเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ในตั้งแต่รุ่นพี่แล้วตั้งแต่รุ่นพี่ที่เรียนแล้วก็เคยได้ยินคนเล่าเกี่ยวกับเนี่ยแบบเนี้ยมาแล้วเหมือนกันนานๆทีแต่ว่านานๆที่จะเจอนะผมก็ไม่ที่พี่ชายพี่ชายผมก็บอกเลยว่า นานๆที่ก็จะเจอมีคนเจอเหมือนกันที่เนี่ยครับ บางทีก็เป็นกวนผู้ชายเข้าห้องน้ำอยู่ แล้วก็ตาไปมองกระจกแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องน้ำก็มีแต่ไม่อยู่ในระแวกชั้นนั้นอ่ะ ชั้นสองของของอาคารเนี่ยครับ ผมก็ไม่ไม่อะไรแล้วนี้ หลังจากหลังจากนั้นก็คือว่าพอผมเขาท่อมเน็ตอะไรเสร็จอะไรเนี่ย ผมก็มารู้ข่าวว่า หลังจากวันที่ผมเห็นเนี่ย ก็มีการเอาพระมาทำบุญเลี้ยงพระองค์อยู่ในชั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้จัดอะไรให้มันน่ากลัวครับเหมือนเขาทำบุญชั้นชั้นนั้นครับ มีพระมาอะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผม เห็นก็เลยเมื่อ ก็เลยตั้งตั้งชื่อเรื่องว่ามันยังไงอะไรยังไงครับผมเองในตัวของผมเองก็ไม่แน่ใจ ใช่ ผมตอบให้พอมีพี่มาคอนเฟิร์มแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมก็คงจะใช่อย่างนั้นเพราะด้วยบรรยากาศทุกอย่างไม่ควรจะมีใครมาดีตรงนั้นจริงเออครับ เนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยฮะผมผมเชิญอะไรวะ ใช่ไหมน่ะ ผมบอกเลยใช่ ผมกล้าบอกเลยใช่แล้วแหละ แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าสภาพที่เขามาน่ะ มันไม่ได้เขาไม่ได้มาเละไม่ได้มาแบบลักษณะที่มันน่ากลัว เขามาแค่เป็น ผมเคยเล่าเรื่องนี้ในเล่าเหตุการณ์แบบเนี้ย ในในเรื่องเด็กปาหมา มาแล้วครั้งหนึ่ง อ๋อแล้วฮะ กับคุณยายหลังหลังวัด ตอนที่ผมกำลังกลับกลับมามาพร้อมคุณตาที่เป็นพระนะฮะผมอะเจออาการแบบนี้ เป๊ะ เป๊ะเลย เป๊ะแบบเป๊ะเลยคุณนิว อาการของคนที่แบบ ยืนก้มหน้าประมาณ45องศาไม่รู้มองอะไรอ่ะเหมือนมองพื้นหรือเปล่า เหมือนมอง มองในสิ่งที่มันไม่ได้โฟกัสอ่ะเพราะมองอยู่นิ่งๆเฉยอยู่อย่างเงี้ยผมว่าต้องเป็นแบบเนี่ยต้องเป็นแบบเนี่ย คนที่ใส่เสื้อขาวกางเกงเลสีชมพูแน่ๆนะฮะ ผมเลยผมเลยแบบ เขย่าหัวบอกเลยว่าใช่แล้วใช่ไป๊แน่ๆเน่เพราะเพราะในส่วนผมเองเนี่ย เคยเจอเป็นที่ก็เป็นเสียงบ้างเป็นอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ ถ้าเป็นแบบนี้ผมเจอแบบนี้แต่ในแค่ครั้งแรกครั้งครั้งเดียวด้วย อืมนะฮะขอขอให้มีโอกาสเจออีกครับโ้ยพอน่ารักนะ เออนะก็ผมถามหน่อยสิว่าอ่า อพักที่เราไปทำร้านเกมตอนนั้นเนี่ย อยู่โซนไหนเราแวกแถวแถวรังสิตอ๋อ ใช่ครับปทุมธานีรังสิตแถว โอ้โห ผม ผมบอกแค่โซนเป็นเป็นเป็นฝั่งเชียงรากแล้วกัน โอ้ครับ ผมอะจะบอกว่าทำไมผมถึงถามและยกขึ้นมาแบบช็อตนี้เลยว่า ต้องต้องโอ้โหแต่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวมหาลัยหรอกนะ ก็ก็เป็นเป็นเป็นโซนหอพักตรงระแวกนั้นละกันนะฮะแต่ก่อนผมไปเรียนอยู่มอทอ่าฮะก็ก็ผมบอกได้ไหมว่าก็ก็โซนมอทอนั่นแหละเอาเท่านี้แหละฮะ ผมผมผมว่า ผมว่าชื่อเสียงเรียงนามของของหอนี้ก็ไม่ไม่เบาครับ พอนึกออกเลยนะพอนึกออกเลย น่าจะซักประมาณเกือบเกือบสิบห้าปีได้แล้วไหมเรื่องนี้ ใช่ครับ ปีปีห้าสามก่อนน้ำท่วมพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บก็ ถือถือว่าเป็นถือว่าเป็นหอนักศึกษาใหม่ที่สุดในระแวกนั้นใช่ไหมฮะถ้าพูดหอในส่วนของหอนี้เป็นระแวกใหม่มันจะมีโซนใหม่ตามนี่เป็นโซนเก่าเลย เป็นโซนเก่าอ่าอ่า เดี๋ยวนะ ผมพอนึกนึกนึกเออผมรู้แล้วแหละว่าตรงไหน นะฮะ ด้านหลังนะ ใช่ไหมครับ หลังมอนะ อยู่ใช่ครับแต่อยู่ติดกับประตูเชียงรากเลยนะตรงตรงนั้นเลยครับฝั่งนั้นเลยฝั่งฝั่งฝั่งเชียงรากอ่าอ่าโอเค ครับประมาณนี้พอประมาณนี้พอครับผมผมคิดว่าสมัยนี้เนี่ยไปหา ไปหาโลเคชันนี้ไปหาตึกเนี้ยไม่น่าเจอแล้ว เพราะว่าน่าจะรีโนเวทใหม่กันหมดแล้วแหละในในโซนหอพักแถวนั้นอะใช่ใช่ใช่ หน้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งมอทมอทอเองก็ตามหรือฝั่งตรงข้ามมอทอเองก็ตามนะฮะก็น่าจะรีโนเวทหอพักกันไปใหม่หมดเรียบร้อยแล้วเออนะฮะขอบคุณคุณนิวมากที่เอา เรื่องนี้มาแชร์กัน ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ก็ใกล้ๆผมเหมือนกัน นะ ที่มีโอกาสไปเฉียดๆแถวนั้นแล้วก็แล้วก็รู้ว่ามี เออระระมัดระวังตัวพอสมควรแต่ก่อนผมร้องเพลงกลางคืนอยู่แถวนั้น อืม